แบบแบบก็ดูแบบแบบเด็บแบบนับว่าเป็นดูแบบดูเป็นแค่เป็นครับหิมแบบแบบต่อพันแบบต่อแต่ประมาณนั้นแบบ keep up. À, à, à, can't keep up. Damn. Damn. Ah. Ah. Open. 排排排。